ถามว่าหนูนะไปปั๊มมองไหนเนาะค่ะอ่ะตอนขึ้นหาร้อยกับพันหนึ่งแล้วค่ะหนูนะได้ปรับสูตรนิดหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าหลังจากที่แบบเล่นม้าหลายๆรอบอะ่ะมันดันขึ้นไปบ่ค่อยไหวเนาะค่ะเพราะจังหวะที่มันลากเขาลงอะ่ะทีเดียวคือมันจมมันเบิดไปเลยเขาต้องก็คือแบบแรกๆอะ่ะตอนที่เขาเพิ่งปรับไม่อะ่ะมันสีดันให้เขาเป็นบอ ่ามันเพราะว่าเขาเล่นไปสักพักนึงอ่ะ มันสิลากเขาลงแล้วค่ะ โอ้โหเชี่ยลายงามตะวาเป็นอย่างขึ้นไปตกจังสั่น สิงโต เออโหอ่ะสองบาท ดาบขวาน อ่ะ สำหรับผู้ใดที่มีทุนหน่อยๆเนาะคะ่ะก็สามารถปรับไม่ตามหนูนะได้เนาะคะ่ะโอ้โหเก้าบาทแถวนึงว่ะสำหรับหาสิบาทหนูนะใส่เอ่อไม่สามบาทเท่านั้นเนาะคะ่ะ หากใส่หลายนี่มันเบิดเร็วเนาะเขาสิค่อยๆไต่ขึ้นไป แต่ว่าหากสมมติเล่นลากโดนๆนี่กะบ่ดีขึ้นกันนะ เพราะว่ามันเอ่อเล่นไปสักพักนึงอะ่ะมันสิดูดแมนบอเออ ถ้าสังเกตนะถ้าสมมติว่าเขาเล่นไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดาบขวานอีเชี่ยบ่เขาแม่งเอียงวะ โอ้โหโอเคอ่ะตอนนี้79แล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปอ่ะหากสมมติคนเล่นเอ่อดูดูซีฮูเนาะค่ะว่าหากสมมติว่าโลมาเขาเล่นไปสักพักนึงอ่ะมันสิเริ่มดูดเนาะค่ะมันสิเริ่มดูดคืน บางคนเขากะใส่วิธีก็คือช่วงที่มันดูดอะปั๊บไม่ไปบาทนึงเนาะค่ะ โอเค โอ้โหเชี่ยโล่สิบเก้าบาทมาว่ะได้มาสิบสองบาทเนาะค่ะอ่าร้อยหนึ่งบาทไปค่ะ ใสหกบาท อันนี้เขาติยังใส่สูตรเก่าไปก่อนเนาะค่ะ เพราะว่ามันยังใส่ได้ผลอยู่หนูนะถือว่าเอ่อห้าสิบบาทใส่สามบาทแล้วกะ หนึ่งร้อยใส่หกบาทนี่คือเบสิกแล้วเนาะค่ะเขาด้วยยางอ่ะก็คือมันมันโอเคแล้วอ่ะ มันบ่บ่หน่อยบ่หลายเกินไปเนาะโอเคสิบบาทค่ะค่อยๆไต่ขึ้นไปเมื่อนี้เสียงกะคือจากที่บอกเนาะค่ะว่าอาจจะแปลกๆแน่เพราะว่าอากาศมันเริ่มเย็นแล้วเนาะอ๋อเจ็บคอ โอเคอ้าวโหลมาสวยคอมโบซีน้ำ กะดูแลสุขภาพเจ้าของน้ำแน่เนาะค่ะก้อนถี่สิมาเล่นนี่กับไปนั่งปิ้งเขาจีมาเนาะโอเคไปนั่งปิ้งเขาจีกับผู้เฒ่ามา กินแล้วแล้วก็จังมานั่งเล่นเนาะค่ะ ตอนนี้ก็ 11โมง24โอเคอ่ะยี่สิบสองบาท เป็นร้อยยี่สิบเจ็ดละค่อยๆไต่ขึ้นไป เชียร์ดับ เอ้ย ดับฝันมานะ มงกุฎ เฮ้ยโอ้โหม่งกุดซีช่องห้าสิบสี่บาทเนาะค่ะ สวยงาม มาลอยหกสิบเก้าแล้วค่อยๆไต่ขึ้นไป เอาจริง ๆ นะถ้าถ้าเป็นไปได้หนูนะอยากเล่นให้เบิ้งแบบ แบบลากเล่นนี่หรืออะจักชั่วโมงสองชั่วโมงเสียอันเนี้ย เอ่อ หนูน้ามักเล่นแบบลากเลยค่ะ โอเคสามสิบบาท แต่ว่าแบบมีคนมักจมว่าเอ้ยแค่เล่นเดิยเดียววะอ่าฮะจมเก่งจมดี 200ไปค่ะ อ่ะ ใส่ทิมหาบาท อันนี้หนูนะเล่นในคอมแล้วค่ะ โอเคร้อยแปดสิบอ่า บางคนเล่นในมือถือต้องกดเอง ในคอมเอ่อเดี๋ยวหนูนะซิมาเล่นแบบกดเองเห็นเบิ้งโอเคสามสิบสามร้อยเชื่อแปดสิบห้าบาท เฮ้ย เป็นเบอร์เบอร์แน่เนาะวันนี้ ตื่นแต่เศร้ามานั่งก็กองไฟปั้นเขาจีโอเคสวย 70 บาทมาปรับไม่ค่ะ เอาละอันนี้เป็นการปรับไม่แล้วค่ะ หนูนะซิไส้เอ่อซีสิบห้าบาท ปกติไส้สามสิบเนาะแต่ว่ารอบนี้หนูนะไส้ซีสิบห้าบาทเนาะค่ะเพราะว่าหลังจากที่หนูนะร้องเล่นไส้สามสิบมาประมาณสองสามรอบอะเอ่อพอถึงพอถึงช่วงจังหวะหนึ่งก็คือมันเริ่มดูดคืนเนาะ มันก็เป็นปกติเนาะค่ะเล่นกับมีได้มีเสีย กะต้องยอมรับความเสี่ยงน้ำที่เห็นหนูนาเล่นได้กะบอแมนว่าหนูนาสิได้ตลอดเนาะหนูนาก็เล่นเสียคือกันเนาะค่ะกะลองคิดเบิ้งว่า ตอนที่หนูนาเล่นเสียหนูนาไม่ได้เอามาให้เบิ้งอะหนูนาเล่นเบิดไปเท่าไหร่โอเคมาอีกสิบห้าบาทอ่าเดี๋ยวโอเค หนูนาก็ขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะ กับช่องสล็อตเซียนพร้อมละกะหลักปันสล็อตละกะยังมีช่องสำรองของหนูนาอีกเนาะค่ะ เดี๋ยวฝากกด เออติดตามน้ำแน่เนาะเดี๋ยวหนูนะสิเอ่อทิงลิงไม่ให้แต่ว่าท่านนี่แม่นตอนนี้ดอก ให้เบิ้งก่อนโอเค สวยงามหนึ่งร้อยสามสิบาบาทฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อห้างมากห้าฮักกัน แล้วกะเออกลุ่มสล็อตเซียนพร้อมกลุ่มกลุ่มเทเลแกมเออกดเอ่อกดเข้าไปลิงก์ใต้คลิปเลยเลย เดี๋ยวดูนะสิปัก ไว้ให้เนาะ โหเชื่อมรู้สึกว่ามันนวงๆ นะ ตกลงมาแล้วเอ่อปุ้มที่ไฮกุดอะมันขืนว่าซามันมีความแบบนวงนิดนึงแล้วค่ะสิบเอ็ดโมง จะเครื่องแล้วสิบเอ็ดโมงนี่นวงเท่ากันนะ โอ้โหเชี่ยเห็นว่าว่างหันเฮ้ย โบนัส โบนัสมันเขาม่อย่างลายมันบ่ได้เนาะค่ะ มันก็เลยแบบตัดทิ้งนี่อย่างวะ สวยงามองุ่นร้อยแปดสิบบาท โอ้โหเฮียเอ้ยมา พันแล้วหนูนับปรับไปเจ็ดสิบห้าบาทเนาะค่ะรอบนี้ โอเคสำหรับเอ่อการปรับใหม่มันสำคัญลองไหนหนูนะคิดว่ามันซอยได้ระดับหนึ่งเนาะค่ะ ปรับใหม่เวลา สูตรกันไปละเอาง่ายๆเออสวยโลมาห้าสิบบาท เฮ้ย เออซีช่อง สวยงามค่ะมาอีกแล้ว คอมโบซีกับหนึ่งแถว โอ้โห เชี่ย เบิ้ง่าสมุดหัว หัวเทงโตตกตรงล็อกแรกนะหนูนะที่ได้เป็นคอมโบหา มันบ่ม้าไห่เนาะค่ะ เออหาสิบบาท สวยยี่ห้าบาท ก็บไปเลย เก็บไปเรื่อยๆ เออสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเนาะค่ะหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบหกโอเคสองร้อยยี่สิบห้าเป็นสองร้อยห้าสิบเออ ไต่ขึ้นไปเร็ววะเห็นปะแป๊บๆ ขึ้นไปแล้ว สวยงามเจ็ดสิบห้าบาท โอเคร้อยหนึ่ง พันแปดอะค่ะ แตกแบบ เอ่อขู่เชื่อ แตกร้ายยังไงร้ายเดียวน่าจะได้ สวย อีกเที่ยนึง เออ มา นั่นละหาสิบบาท โอเคค่ะเดฟีสปินซีข้างเรากะน่าจะได้ปรับใหม่แล้วเนาะหนูนะบวกมาอีก 250 แล้ว โอ้โห เออได้อยู่ 200 เชี่ย นึกว่าจะสิบว่าได้แล้ว้อาหันหมุนแบบว่าได้เลยอะเอามาแถวหนึ่งสามร้อยเจ็ดสิบห้าโอ้โหเชี่ยเบื้องอ๋อดาบไปดาบฝันพนะ แจกัน เสียดายร้ายแบบเต็มช่องแล้วนะคะว่างหันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าไปค่ะ ไปร้อยห้าสิบอ่ะร้อยห้าสิบโอเค เออสองร้อยเฮ้ยเจ็บคอว่ะ เฮ็ดจังไหนวะ ข้านกินยาบ่มาบ่มากินยาไหมเออ ยาหนามนี่เป็นอย่างที่แบบเหม็นแบบเหม็นแห้งกินบ่ได้ย่างซังและยาหนามพวกแบบยาแก้ไอยาแก้ไขเด็กน้อยรสสตรอเบอรี่อย่างสิเออ กินบ่ได้เหม็นหาว่าบ่อยากเป็นไข่ย้อนสิละ่ะเอออร่อยนึงยาเม็ดก็กินบ่ได้เพราะที่เนี่ย ติดคอ อ้โหสามร้อยห้าสิบสวยมาหาสิบบาท เออหาสิบแถวหนึ่งโอ้โหเก้าร้อยเชี่ยวังหันเบิงบ่ทันวังหันคิดว่ามันได้แค่ซีช่องเนาะค่ะหนึ่งพันสามร้อยหาสิบบาทได้ฟรีสปินน้ำว่ะ โคตรเอา ไปค่ะ เออสองร้อยโอเค บะไรเลยว่าเออมาอยู่หาซิปอ่าหนึ่งพันหกร้อยบาทโอเคสี่พันหกสิบเอ็ดบาท เอาซ้ำนี่ก็แล้วกันค่ะ เดี๋ยวหนูนัดสีโยกไปพี่จีกันแล้วกัน โอเค เดี๋ยวจังไหนมื่อนี้ กะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะกับช่องสล็อตเอ่อสล็อตเซียนพร้อม แล้วก็ลักปันสล็อตแล้วก็อย่าลืมกดเข่ากลุ่มเทเลแกรมแล้วเนาะค่ะกลุ่มเทเลแกรมเดี๋ยวหนูนะสิปัก ดูลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเนาะ กดเข้ามาร่วมสนุกกันเลยเดี๋ยวเขามีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีเนาะโอเค เดี๋ยวจังใดมื่อนี้กะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะ ไปกินข้าวกี้ต่อก่อนพอกันไหมมืออื่นเนาะค่ะสำหรับเมื่อนี้ สวัสดีค่ะ